พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน หนุนผู้ประกอบการไทยพ้นพอกผิวแข็ง เสริมแกร่งอุปกรณ์การเกษตร การพ่นพอกผิวแข็งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราการสึกหรอของเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรลงได้ครับ แต่การจะผลิตสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพดีสำหรับใช้พ่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ทั้งผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และเงินทุน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ สวทช มีโครงการที่ช่วยสนับสนุนและแบ่งเบาภาระได้นะครับ บริษัท Acme International ประเทศไทยจำกัด ร่วมมือกับ i t a ทสวทช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทเกษตรไทย International ชูก้าจำกัด มหาชน วิจัยและพัฒนาสูตรผิวเคลือบในกระบวนการพ่นพอกผิวแข็ง ที่ช่วยลดอัตราการสึกหรอของอุปกรณ์จักรกลต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมจะขยายตลาดในส่วนของงานรับบริการพ่นพอกผิวแข็งเพิ่มเติม ต่อมาบริษัทได้เข้าร่วมโครงการยกเว้นภาษี300%ของสวทช ซึ่งช่วย วยสนับสนุนงานวิจัยของภาคเอกชน โดยใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงมุ่งเน้นการทำงานด้านวิจัยและพัฒนามากขึ้น จนได้รับความรู้ต่างๆ มาช่วยเพิ่มศักยภาพแผนกวิจัยและพัฒนา และมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองในที่สุด ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน